ประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรมีดังนี้นะคะ จุลชีพ และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช เช่นแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพรยารักษาโรค ที่สกัดจากสมุนไพรเป็นต้นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แล้ว วิธีวินิจฉัยบำบัด หรือรักษาโรคของมนุษย์หรือสัตว์ การประดิษฐ์ที่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสุขภาพของประชาชน เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น